Welcome back. This is the last section of this chapter. We will talk about gamma insight ในบทที่ 2 นั้นเราพูดถึงเกี่ยวกับการแนะนำตัวก็จะมีคำว่า my name is ใช่ไหมคะ ชื่อของฉันแหละไม่ใช่ชื่อของคนอื่นนะคะ หรือถ้าเกิดเราจะจำคำนี้เป็นลิเกเกินไปใช่ไหมคะเราก็จะใช้คำว่า this is เวลาเราแนะนำคนอื่นใช่ไหมคะ this is หรือ I am ก็ได้เราพูดถึงเกี่ยวกับการถามคำถามใช่ไหมคะ ซึ่งในแกมมาในบทนี้ก็จะมี WH question นั่นเองค่ะ มีอะไรบ้างนะคะ เรามาดูกันค่ะ what คืออะไร what เวลาเราถามนะคะ what's your name ใช่ไหมคะ where ที่ไหนค่ะ เราอยากจะรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน where are you from ใช่ไหมคะ นี่คือลักษณะของการถามคำถามด้วยการใช้ where นะคะ when ค่ะ เมื่อไหร่ คุณเกิดเมื่อไหร่ใช่ไหมคะ when were you born ใช่ไหมคะ why ทำไม why do you ask me that ใช่ไหมคะ ทำไมคุณถึงถามฉันอย่างนั้นล่ะ แล้วสุดท้ายของ WS ก็คือ who นะคะ who ใคร who do you talk with คุณกำลังพูดกับใครอยู่หรอ WS question ไปแล้วมีทั้งหมด what where when why who อีกอันนึงนะคะ มี1 s นะคะ1 s ก็คือ how how do you come here หมายความว่ายังไงคะคุณมาที่นี่ได้อย่างไร ใช่ไหมคะ ทีนี้เมื่อครบแล้วทั้ง WS question นะคะ ถ้าเกิดอยากจะให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ เราต้องไปอ่านนะคะแกรมมาที่อาจารย์ได้แปะเอาไว้ให้ทุกคนได้อ่านกันนะคะ เมื่ออ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะ เรามีควิส กันในทุกแชปเตอร์นะคะ อย่าลืมค่ะ